โอเคอีกครั้งนึงเออดาบขวานมาเอ้าเข่าฟีสปินเสยมาซีข้างเปิดมาก็เอาเลยเนาะค่ะ โอเค เดี๋ยวขอบอกเวลาเลยไว้ก่อนเนาะค่ะ ตอนนี้กะเก้าโมงแล้วค่ะเออมันนั่งเหนื่อยโลมาเนาะเก้าโมงสำหรับเพื่อนที่มีสูตรดีๆสูตรเด็ดๆก็สามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะทักเขามาในเทเลแกรมได้เลยเนาะค่ะสำหรับลิงเทเลแกรมโนนากะทิ้งลิงไว้ให้ใต้คลิปแล้วเนาะเออวันนี้เขากับโค้ดเขามาได้เลยเนาะค่ะโอเคบวกมา26บาทเนาะค่ะ 16บาทร้อยนึงละโรมานี่เป็นเกมที่ค่อนข้างสิลีล้าแน่เนาะค่ะ มันไม่ได้ตกแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคือจังพี่จีเนาะค่ะคุณูดเป็นพี่จีกดเทอร์โบเนี่ยสิบครั้งกับโรมาเทอร์โบสิบครั้ง พี่จีนี่เล่นได้จักประมาณจักสามสิบครั้งเลยล่ะโรมานี่หัวก็หมุนได้จักสามสี่เทียเนี่ย เพราะว่ามันตกเร็วแล้วค่ะพี่จีแต่กะเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของมันแหละเนาะโอเคฟีสปินรอบที่สองว่ะเนี่ยววะเนี่ยเขาดีแท้ โอเค เออ สี่บาท สภาพ เออ โอ้โห แถวนึงเลย มา โลค่ะ สวย อีกหกบาท ได้อยู่นะก็ถือว่าโอเคสี่สี่บาทเนาะค่ะร้อยยี่หกบาท อีกประมาณสามสิบบาท เดี๋ยวเขาสิ ปรับไม่เออสิบสองบาทมา โอ้ยองุ่นกับโลนี่หลายได้เนาะ เออ มา จกันค่ะไลน์นี่สวยขออุ่นโอ้โหบอมาให้โอเคค่อยๆ เก็บไปค่อยๆไต่ไปนะคะสำหรับผู้ใดที่บ่ให้ได้กดติดตามกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะกับช่องรักฟันสล็อตนะคะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะเออโอ้โหบ่ตกไห้อุ่นบอมาโอ้โหมา38 บาทโอเคร้อยหาสิบแล้วนะคะอ่ะปรับไม่เป็น15บาท โอเคค่ะไส่สิเปอร์เซนต์เนาะค่ะ สิบห้าบาทของรอยห้าสิบก็เป็นสิบเปอร์เซนต์เนาะ เออสามสิบเอาหุ่นค่ะ โอเคสามสิบห้าบาท เออห้าบาท สภาพ เข่าที่ละ5าบาทห้าบาทว่ะ เพราะเปลี่ยนใหม่แล้วเออว่ะเออ2ี่สิบบาทมาเนี่ย โลค่ะ สวยดาบขวานคูณ3แล้ว อีกเยอยนึงเออมาคูณ4ค่ะโอ้โหล็อกที่ 3 แจกกันว่าตกไหนว่าเป็นยังค่ะ ตอนนี้ได้เขาฟรีสปินซี่ห้างแล้วค่ะเออสำหรับผู้ใดที่มาในเขากุ้มเซียนพ่อม VIP เป็นกุ้มที่ได้แกมเนาะหนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะกับเซียนพ่อม VIP เนาะเป็น กลุ่มแจกเครดิตฟรีผู้ใดที่ ว่าได้เขาก็กดเข้ามาได้เลยเนาะได้ปักมุดลิงไว้ให้เราใต้คลิป เออ กดอ่านเพิ่มเติมแล้วก็กดเข้ามาได้เลยสมัครสมาชิกอย่างให้เรียบร้อยแล้วก็มาร่วมสนุกกันเนาะค่ะโอเคโอ้โหห้าบาทห้าบาทนี่มาเรื่อยๆเลยนะ แต่ว่าเขาหมุนไม่ที่ห้าบาทเนี่ยแต่ว่าโชคดีที่ว่ามันอยู่ในฟรีอะหากไม่ได้อยู่ในฟรีอะมีสะดุ้งแน่เนาะห้าของดูดูเนี่ยเออมาอีกยี่สิบบาทมาโอเค สามสิบห้าบาทเนาะค่ะ เออ แถวนึงว่าสามสภาพ คือพวกเขาวะเออเออเอาหมดมาโอ้โหมวกุูตกผิดฟัง โอเค สวยยี่สิบบาทอางุนค่ะซีช่องมาสิบห้าบาท โอ้โหหยุดแต่คอมโบสองเรื่อยๆ เลยเนาะโอเค เออองุ่นค่ะ แตกที่ละหาบาทว่ะเอี่ยงวะเนี่ย เออสิบบาทว่ะ โอ้โห หมุนสิบบาทแตกค่ะบาทสิบบาท โอเคมาหาสิบบาท สวยอีกสิบบาท โอ้ ขาดแค่โลอันเดียวตรงหัวสิงโตเพราะฉะนั้นจะได้สามแถวเนาะค่ะ ว่างานไลฟ์เมื่อกี้ก็คือสามแถวเลย โอเคว่าไปใส่ยาเคี้ยวว่ะ เออลงมาแจกันเข่าค่ะไลน์นี่โอเคอังูนี่คอมโบสามมาเรากะคอมโบซีกับหัวสิงโตแล้วค่ะ เออเขาฟรีสปินอีกแล้วเฮ้ยฟรีสปินมารัวๆ เลยว่ะมูนี่ฟรีสปินเขารัวๆ เลยเนาะค่ะเออสี่สิบบาทค่ะ ช่วงนี้มันใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะโลมามันกับสีนี้มือแจกมืออย่างของมันอยู่ ช่วงประมาณอ่าอาทิตย์สุดท้ายเนาะค่ะเออสามสิบห้าบาท โลมานี่ส่วนมากมันสิแจกช่วงอาทิตย์สุดท้ายเนาะหาะผู้ใดที่มักเล่นโลมานี่ก็อาจจะหู้อยู่แล้วเนาะค่ะ เพราะว่าช่วงสิ้นเดือนนี่ แจกหนักที่ลิไป 30 บาทค่ะ โอเค 10 บาทมาเออแถวนึงมาร้อยหาสิบค่ะเอาสวย แจกกันตรงลงมาได้อีก เออหมาอีกแล้วคอมโบซีโอเคฟีสปินเขาอีกแล้วค่ะ โอ้โหขาดองุ่นก็หัวสิงโตเพื่อเส้นคิดได้เป็นคอมโบหารเนาะอ่ะมาเป็นยังโอเคฟีสปินซี่ข้างเนาะค่ะ เออโอหกสิบบาทเฮ้ยสองแถวโนเมกี้สองร้อยเจ็ดสิบบาทแล้วนะคะอีกสองเทียมา สวยสามสิบบาท โอเคค่ะรู้สึกว่าแตกม่อยหลายปันไหนเรามือนี้สามร้อยเป็นหาร้อยเออ โอเค แจกกัน โอ้โหแถวนึงมา 80 บาท โอเค บวกมาลอยสามสิบาทเนาะค่ะ เป็น 600แล้ว ไปปรับไม่เป็น 60 บาทเนาะค่ะ โอเค ได้เรื่อย ๆ เลยมือนี้เออ 40 บาทว่ะ โอ้โหลายยางงามเออ 40 บาท เออ มา ดับขวานเอาหุ่นตวลงมาได้อีก สวย ขออีกเที่ยนึง โอเคโอ้โหเข่าคอมโบซี่อีกแล้วฟีทับปีอีกแล้วเ่ะเบิ้งอัตวาเสียดายองุ่นกับโลเนาะค่ะ เบิ้งไล์โคตรดีไล์โคตรดี โอเค เออ40บาทโลค่ะ สวยไปอีกโอ้โหองุ่นไล์งามอีกแล้วตะวาไล์แบบซี่ลงดูดูนี่ไม่ค่อยดีบันไดเนาะฮาไล์แบบซี่ลงดูดูนี่ไม่ค่อยดีบันไดแต่ก็ต้องล้อเบิ้งอีกเที่ยนึงแล้ว บาบาสิเขาดีปะเขาดีโอเค เดี๋ยวฮอดพันหาปรับมาอีกเทียนึงเนาะค่ะ เออแถวนึงมาสวยสามร้อยหกสิบบาท แจกันถ้าสมมติว่าเขาเต็มช่องนี่ดีแน่นอนค่ะให้มันมาดูๆเลย แต่ว่าห้าเขาแบบซีช่องเราเว้นไปตรงกลางอย่างเ้ยเสียไม่ค่อยโอเคมันไหนเนาะห้าร้อยยี่สิบบาทเนาะค่ะ ไป เขาฟีจะเป็นอีกซีข้างมาอีกแล้วเฮ้ยสรุปมันนี่เขาฟีจะเป็นจะเทียแล้วเนี่ยเออยี่สิบบาทแจกันสวยโอเค เออยี่สิบบาทไม้เลยโอ้โหหาร้อยแปดสิบบาทเนาะค่ะขาดอีกน้อยเดียว ขาดอีกน้อยเดียว เออสามร้อยมาไปค่ะปรับไม่ขออนุญาตปรับไม่ก่อนเนาะค่ะ เป็นร้อยห้าสิบมา สุดไม่แล้วมา เออ โอ้โหเข่าโบนัสน้ำเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะเข่าโบนัสแฟะติงโต โอเค ขอดาบเดียวก็ได้มามาะเออ ดาบเดียวอีหลีว่ะแม่งเอ้ยอีกสองอันเป็นดาบผู้สภาพ ไป โอ้ได้โลเหี่ยงวะใช่ค่ะ เออ ดาบคู่สามดอก โอ้โหมาถึง ดาบคู่สามช่องเมื่อกี้ เออ ได้ดาบอยู่สวยงาม โอ้โหฟันถึงในจะเทียมมาบิ๊กวินแตกค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาท เออ บ่ตีคืนน่ะ โอ้โหเดโล สภาพ ขออีกเทียนนึง ขอดาบอีกเทียนนึงมา โอ้ บอกว่าขอดาบเดียวก็ให้ดาบเดียวอีหลีว่ะ 2,850บาทเนาะค่ะเมื่อนี้ โอเค โอ้ หน่าจะได้ดาบคู่แน่เพราะว่าเลือกได้ดาบคู่แล้วเนาะค่ะตอนมันโดด โอเค ถึงจะเสียดายกะขอพอซัมมี่กันเรากันนะคะอ่าเดี๋ยวนุนะกะขอฝากไว้น้ำแน่นอนกับช่องรักปันสลอตนะคะหากชื่นชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุนะน้ำแน่นอนเราก็อย่าลืมนะคะกับเซียนพ่อ VIP เป็นกลุ่มที่เล่นแกมนะคะโอเค เรื่องในเมื่อนี้นุนะกะขอตัวลาไปก่อนนะคะพอกันไม่คลิปหนาเนาะสำหรับเมื่อนี้สวัสดีค่ะ